ากันดีแล้วนะคะ ค่ะ เราก็ต้องมาใส่น้ำมัน ค่ะ น้ำมันเนี่ยเทคนิคเลยว่าต้องค่อยๆใส่นะคะคเพราะถ้าใส่เร็วเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเนื้อมันจะสปริตก็คือ มันจะแยกตัวกัน ค่ะ มันจะแยกเป็นชั้นน้ำมันเลยอนี้ก็คือ เราต้องค่อยๆ ใส่คใส่เป็นสายๆเล็กๆไปอะค่ะลองดูนะไม่ต้องตื่นเต้นนะเอาเออย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่่พอแล้วก็่หยุด่พอก่อหยุดใช่ ค่ะค่ะให้มันเข้าที่แล้วเดี๋ยวค่อยใส่ใ่ ได้เลยค่ะอ๋อค่ะคนนึงโอเคโอเคค่ะ ใช้ไม้พายช่วยด้านข้างนิดนึงนะคะ น่ากินมากเลยค่ะ ขนาดแค่นี้นะคะ ยังรู้สึกว่าแบบ โอ้โหวดใจไม่ไหวเลยค่ะใจไม่ไหวแล้ว ทีนี้ ผสมเราได้ที่แล้วนะ ค่ะ ต่อไปใส่กล้วยค่ะอที่ไหนนะ ได้ค่ะ กล้วยนะคะ คือกล้วยที่แบบว่ามันบดยีไปเรียบร้อยแล้ว ใครกดเธอคือแรงเท่านั้นเลยค่ะ แล้วก็ใส่ในนี้เลยนะ อันนี้นะคะเป็นกลิ่นอะไรครับคุณพี่วานิลาวานิลา คือถ้าสมมติเราเปลี่ยนเราไม่ชอบ เราอาจจะมิกซ์ิแทนได้ไหมก็ถ้าอย่างเค้กกล้วยหอมมันก็ควรจะเป็นกลิ่นกล้วยหอมค่ะ จะไปใส่กลิ่นส้มมันก็มันก็จะแบบแปลกๆใครจะเปกินนะคะใช่แต่กลิ่นวานิลาเนี่ยเป็นเบสิกสุดแล้วสามารถใส่ได้กับทุกทุกเค้กเลยอ่ะมันกลิ่นมันกลิ่นมันจะนวลนวลมันจะหอมละมุนนะคะ เป็นกลิ่นวานิลาซึ่งเป็นกลิ่นกลางๆนะคะอันนี้เราใส่ได้เลยค่ะตินแล้วก็รอให้สุดท้ายมันเข้ากันค่ะ ตอนนี้เค้กของเราก็ได้ที่แล้วนะคะคเราก็ต้องมาบีบใส่ในตัวถ้วยของเรา ซึ่งวันนี้เราใช้ถ้วยกระดาษเห็นไหมคะอ๋อค่ะกับกับแป้นพิมพ์ซิลิโคน ตัวเขาเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นโม เป็นโมยางเนี่ยค่ะไม่ใช่แป้นพิมพ์ซิลิโคนหรอคะปนินอไม่ใช่มันเรียแบบดูดูนะคะคุณผู้ชมมตีความแบบเป็นซิลิโคน อันนี้เข้าเวฟมีได้ไม่เขามีปัญหาอันนี้มันสำหรับ ทนความร้อนโดยเฉพาะเลยนะอินตินก็เอาถ้วยกระดาษใส่ลงไปในโมยางของเรานะคะ ถ้วยกระดาษนะคะ ก็จะเป็นแบบลักษณะกระดาษทั่วไปสำหรับทำขนมเนาะแล้วมันจะมีสีสันต่างๆ เห็นปะเพิ่มความสวยงาม ว่าอยากใส่สีไหนก็เลือกเอาเลยนะคะสำหรับผู้ชมนะคะที่ไม่ชอบสีแบบนี้ หรือว่าจะชอบสีแบบอย่างอื่นก็ลองหาซื้อได้ที่แบบ ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำเบเกอรี่เรื่อยๆได้เลยใช่หลายแบบมาก แบบที่เป็นกระดาษแข็งๆ ที่มันตั้งด้วยตัวเองไม่จงเป็นต้องใช้โมก็ได้นะคะอ๋ออามีมันมีเยอะมาก เดี๋ยวนี้ค่ะ แล้วก็ลวดลายต่างๆสวยงามค่ะ แล้วก็ระหว่างที่ตินตินใส่ถ้วยกระดาษเนี่ยค่ะพี่อ้อมก็จะตักตัวส่วนผสมของเราเนี่ยใส่ในถุง แล้วอันนี้เป็นถุงบีบแบบรีไซเคิลนะคะใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลย มันก็จะไฮยีนมากกว่า ปกติถุงบีบทั่วโทษนะคะไฮยีนคือ อะไรครับหนมไม่เข้าใจ ความสะอาดนะคะอ๋อไฮยีนใช่พอดีว่าแบบบ้านอยู่แถวแบบเอาแอร์อะไรอย่างโอ้เงี้ยนั่นสิคะร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดใช่ได้ก็อันนี้เป็นถุงบีบแบบรีไซเคิลค่ะเดี๋ยวเราจะสอนเกี่ยวกับเทคนิคของถุงบีบในยตอนตอนต่อไปตอนอื่นๆนะคะ แล้วก็ตักส่วนผสมของเราใส่ในถุงบีบใช่ ก็เหมือนถุงบีบครีมวิปครีมทั่วไป มันก็ใช้ได้ได้เหมือนกันแต่นี่เราไม่ต้องใส่หัวบีบเพราะว่าเราแค่จะบีบลงไปในในถ้วยนะคะอันนี้อันนี้แบบนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับคือพอดีว่าเหมือนเคยเห็นเนาะว่าแบบบางคนบางบ้านอะไรเงี้ยเอาหาซื้อไม่ได้สามารถใช้ถุงพลาสติกแบบหรือถุงร้อนอะไรนี้ได้ไหมจริง ๆตัวพี่เองก็เคยใช้นะ ถุงบีบหมด พี่ก็เอาถุงพลาสติกที่ใส่ถุงกับข้าวนี่แหละ เอามาเอียงแล้วก็ตัดปลายถุงอ๋อมันสามารถใช้ด้วยกันได้ DIY ไปเถอะค่ะน้องค่ะโฮมเมดโฮมเมดค่ะ อ่ะ โอเค นี่เราก็ใส่นะคะ ค่ะก็ลงมาไม่ต้องหมดก็ได้ค่ะค่ะ ในระหว่างนี้นะคะ ก็ให้พี่อ้อมลองตัดไปก่อนเราจะมาลองชิมดูว่าแบบ มันของดีจริงหรือเปล่า ไม่พูดเยอะค่ะ ชิมเลยดีกว่า ตัดปลายถุงบีบนะค่ะอู้เห็นปะอ่า เราก็บีบลงไปในถ้วยบีบ ไม่ต้องบีบเต็มนะคะ เพราะว่าเค้กกล้วยหอมเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาอีก ก็ประมาณเกือบเต็มอะค่ะค่ะเนี่ย อันนี้อันนี้ลองดูนะคะพี่ก็เลยอยากกินด้วยเลยอะอ้าวนั่นน่ะสิ ไม่เป็นไร ไม่ตัดให้นะคะ เดี๋ยวพี่กินเค้กกล้วยหอมอืมกล้วยดีจริงๆเลยค่ะอันนี้คือต้อง ต้องเลือกกล้วยที่มีความลักษณะเป็นอะไรยังไงก็ที่แบบสุกหน่อยอะค่ะ เพราะว่าถ้ามันไม่สุกเนี่ยมันจะฝาดนะ กล้วยที่สุกเนี่ยมันจะหอมแล้วก็หวานกว่ากล้วยนี้หอมมากเลยค่ะอย่างที่พี่บอกเลยนะคะว่า กล้วยแบบว่ามันเป็นสุกหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะเละมันจะฉามตายอะไรอย่างเงี้ยต้องค่ะ นี่ขออนุญาตกินหมดเลยค่ะพูดตายอแล้วร่อยมากเหลือไว้ให้ลูกพี่ทานบ้างเถอะได้เลยค่ะอ่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาเค้กเนี่ยเข้าเตานะคะ ที่เราตั้งที่เราวอร์มเตาไว้แล้ว ที่2องศาใช่ปะก็ประมาณ 15-20 นาทีอะค่ะนี่จ๋านี่มันจะเป็นลักษณะแบบเนื้อเนื้อขึ้นครีมเนาะคุณพี่เนาะใช่ค่ะนี่จ๋าน่ากินมากแล้วถ้าแล้วถ้ามันเหลือเยอะอย่างนี้แบบเราถ้วยอย่างนี้หมดเราสามารถใส่ถ้วยแบบคัพเปอร์แวร์หรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมแบบถ้วยกระเบื้องหรืออะไรเงี้ยในการเข้าเวฟ ถ้ามันจะเป็นชิ้นใหญ่อยากได้ชิ้นใหญ่เข้าเวฟอันนี้เราเข้าเตาอบนะน้องตินตินั่นหมายถึงว่าการเข้าเตาอบเนี้ยเราสามารถใช้แบบถ้วยคัพเปอร์แวร์ถ้วยที่สามารถเข้าเตาอบนี้ได้ไหมแต่ถ้ามันใหญ่ไปเค้กเราก็จะไม่สุกนะตรงกลางอ่ะใช่ไหมเราก็ต้องใส่เป็นพอดีพอดีเล็กใช่โอเคครับอันนี้เราก็ใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ เราก็จะเอาเข้าเตากันค่ะ แล้วเรามาดูอีกทีนะคะ ว่าหลังจากออกจากเตาแล้ว เค้กกล้วยหอมของเราจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวพา ไปเข้าเตากันเลยไหมคะกว่าโอเค น่ากินมากเลยค่ะ คุณผู้ชม อยากรู้นะคะว่าเป็นยังไงติดตามค่ะโอ้ยตีนระวังร้อนนะคะร้อนมากเลยค่ะคุณพี่ร้อนเนี่ยต้องใส่ถุงมือถูกต้องแล้ว ระวังบนนี้เลยเนาะ ได้นะอ๋อตีนมันต้องวางนอกเปล่าได้ค่ะไม่ได้อ่าโอเคค่ะ น่าทานไหมะตีน น่าทานมากเลยค่ะ คุณพี่ อันนี้คือเวลาเสร็จแล้วสีก็ควรจะเป็นประมาณนี้เนาะ เข้าเตาประมาณกี่นาทีนะคะประมาณ 15-20 นาทีที่200 องศาค่ะมีบอกเน้นย้ำอีกทีนะคะ ประมาณ 15-20 นาทีนะคะ ประมาณ200องศารู้ป่าว่าการเช็คสุกทำยังไงในการค่ะมาจิ้มฟันเนี่ยแหละค่ะไม่ได้เอาไว้จิ้มฟัน เอามาจิ้มตรงกลางเค้กเป็นมุกกันว่าคือในการเล่นมุกนะคะคือไม่ตามไม่ทำอีกกันค่ะ เราเอามาจิ้มฟันเนี่ยจิ้มเนาะมาจิ้มตรงกลางแล้วถ้าเราดึงมาเนี่ย ไม้จิ้มฟันยังมีส่วนของตัวเหลวๆติดเออเหลวๆติดอยู่แสดงว่ายังไม่สุกอืมค่ะแต่ถ้าดึงขึ้นมาแล้วไม้จิ้มฟันเราหลุดง่ายได้เลย สะอาดปุ๊บก็เอามาจิ้มฟันต่อได้เลยเปล่าแสดงว่าเคสสุกแล้วนึกว่าเอามาไปทิ้งอ๋อไม่เลยค่ะเป็นการว่าเอามาแคะฟันต่อแล้ว ไม้ไม้นั้นนะคะ ก็จะมีแบบรสชาติของความเป็นกล้วยโดยที่ไม่ต้องกินเลเอยอนั่นน่ะสิ ว่าเราก็ลองชิมสักอันดูไหมได้เฮ้ยมันจะเดี๋ยวลองแตะๆ โอ้ยยังพอพอได้อยู่นะคะแล้วกินแบบร้อนๆก็อร่อยดีไปอีกแบบนึงนี่นะคะลายลายที่เลือกไว้ ใช่อ่ะลองชิมดูโอ้โหทั้งคำเลยตินมันมันพอดีคำหนูหนูสารแบบเขาแล้วหนูว่าแบบมันยังมันยังไม่รู้รสชาติงั้นอีกหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นดีกว่าค่ะเพราะว่าเราก็ตาสมผรถยังยังไม่ยังไม่มาอ๋อมันยังไม่มา ความเป็นกล้วยเค้กกล้วยหอมมันยังไม่มาเนื้อหาเฮ้ย ตายหนูตายระหว่างที่ตินเราไปผ่านเค้กกล้วยหอมที่มีกระดาษอยู่เนี่ยคะในตอนต่อไปค่ะ เราจะมาสอนเกี่ยวกับการทำซอส คาราเมลสุดหอมหวาน ฉบับทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะ แล้วพบกันต่อไปในตอนหน้านะคะ สวัสดีค่ะ ตีนตีนไหวไหมลูก ได้เลยครับ